นะฮะมาแล้วยังไงเจเอ้ยคิวกับมะนาว เจขอเจขอเจเออ มันต้องอย่างนี้ สวยงามฮะและไหลเป็น A Y มตัวครับผมของทิ้งนะอือไม่ปิงนังนะฮะ ไปกันยาวๆครับผม โอ้โหรู้เรื่องโอ้โหมะนาวเอ้ไม่ใช่ดิชมคู่กับเฮ้ย ไม่ใช่ดิมะม่วงกับเจสิวะ เออโอ้โห ไม่ดีหมื่นแปดนะครับผมดอกนี้สวยงามจริงๆ water, water. เอาละครับผมกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมกับพี่หมีง 4K นั่นเองนะครับผม วันนี้เรามาอยู่กับสล็อตเว็บต้องไม่ผ่านเอเย่นนั่นเองนะฮะอยู่กับเกมตลาดน้ำของเรานั่นเองนะครับผมอ่าวันนี้เราพกทุนมาแค่ 2,000 บาทเท่านั้นไปดูเกมกันดีกว่านะครับผมไปดูกันทำไมแรกนะฮะ มาดูกันนะครับผมอือว้าวไปหนึ่งทีนะฮะไปดูกันนะผมสักสิบหมุนไปแล้วกันนะครับผมเออ ว่าอากาศจะเป็นยังไงนะฮะผมไปฮะดูกันงามๆครับผมมา อ ไปครับผมอยู่ที่ห้าหมุนนะฮะ โอ้ยยังยัง ยังไม่มาอีกแม่ ยังอีกเออ เจกับมะนาวมาสวยงามครับผมมา ครับผมตามด้วยมะม่วงก็ไปต่อฮะ แล้วยังไงจังหวะนี้เออ คิวเข้ามาครับผมสวย ๆ ครับผมเคมา ครับผมเปลี่ยนเป็นวายฮะ แล้วยังไงต่อจังหวะนี้ เออได้จีเข้าไปต่อครับผมวายแพ็คคู่ไปต่อครับผมมาดีฮะมะนาวเข้ามาอีกแล้วนะครับผม ไล่ไปับชมพูเข้ามาอีกครับผมเออหืผักกระสิบไปเต็มสวนนะฮะบอกเลยอู้หูอย่างสวยครับดอกนี้แม่แจ่มจริงๆ นะครับผมโอ้โหไปกันต่อครับผมดิจีมาเต็มเพลงฮะ แล้วยังไง เคจะสิบเข้าไปต่อครับผมแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรต่อโอ้โหเจมาชมพู่ชมพู่เอ้ยวายมาเต็มแผงสวยงามฮะวายสามตัวเอ้ยวายวายสองตัวนะครับผมเออนั่นแหละเออ มาครับผมวายแถบหนึ่งนะครับผมเอ๋ยมะนาวเข้าไปอีกนะฮะโอ้โหวายมาแล้วสองตัวโอ้โหสี่ตัวเลยครับผมตอนนี้ แล้วยังไงสิบเข้าไปอุ้ยสิบไม่มาแต่เคกับเอเอกับคิวเข้าไปต่อนะครับผมสิบเคเจมาอีกแล้วนะฮะ แล้วชมพู่เข้าไปอีกโอ้โหก็เกินไปไหลเยอะไปลูกพี่แม่ไหลไม่พักเลยนะฮะกับตลาดน้ำนะครับผมโอ้โหยังสวยครับผม ไปกันต่อครับผมไม่รู้จะพากยังไงดีนะฮะมันไหลเยอะเกินไปนะครับผม โอ้โหยังสวยนะฮะไหลซะเยอะแต่ได้แค่ฝันเดียวนะฮะแม่เหมือนจะเยอะนะโอ้โหไปกันต่อครับผมไปฮะขยับเบ็ดหน่อยนะครับผมไป ขยับเบ็ดกัน เออมะนาวเข้ามาครับผมไปไปไปกันต่อครับผม เออมาครับผมสิบมาสวยงามฮะแล้วยังไงต่อผักกับเจเข้าไปต่อครับผม แล้วตามด้วยอะไรต่อมาไหมเอ้ยได้มะนาวกับเคเคและคิวครับผมได้ไวสองตัวอือเต็มแผงฮะสวยๆครับผม โอ้ยยังงามฮะไปอีกดีหกร้อยยี่สิบเอ็ดอะครับ ผมดอกนี้ ไปครับผมกดซื้อสเก็ตเตอร์บ้างดีกว่านะฮะเออเราไปลุ้นกับสเก็ตเตอร์บ้างดีกว่านะผม ายครับผมสเก็ตเตอร์ 4 ตัวนะฮะอ่า12หมุนนะครับผมเกมตลาดน้ำของเรานั่นเองนะครับผม เออทางเรารับไอ้ทูนี่วอลเล็ตด้วยนะครับผมใครสนใจเล่นเกมนะฮะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับ ผมอย่าลืมก็ไปกันนะฮะมาครับผมผักมาครับผมแล้วยังไงต่อ มะนาวมะนาวไม่ลงนะฮะเออสิบมาสวยงามครับผมว้าวไปดีแล้วยังไงต่อ โอ้โหไปครับผมอยู่ที่แปดหมุนนะฮะ อ่ามะนาวมาเปลี่ยนเป็นวายครับผม แล้วได้เป็นอะไรดอกม่วงมาครับผมวายสองตัวฮะได้คิวปลาหมึกลด้เจก็ไปต่อครับผม เออได้เอกผักก็ไปต่อ แล้วยังไงอืมนึกว่าจะไหลก็ไปยาวๆนะฮะเออยังดีที่เก็บคูณไว้ก่อนนะครับเก็บคูณไว้ก่อนไปครับผมอยู่ที่เจ็ดหมุนนะครับผมอ่าว้าวไปเออเอกับเจเข้ามาสวยงามฮะ แล้วยังไงอืม ใช่ขาเก็บสักคูณสิบแล้วไหลไปยาวๆหน่อยปะตอไหลๆหน่อยเออวายมาสวยงามฮะโอ้โหเสียดายปลาหมึกว่ะ เห็นได้หมึกจริงไปสี่หมุนครับผม โอ้โหโอ้โหปานเหงื่อนะปานเหงื่อแล้วจังหวะนี้ยังไงอือโอ้โหเออ ดอกไม้มาทั้งสวนนี่มาดีสามพันหกนะครับผมคิวก็ไปต่อครับผมโอ้โหเป็นวายมาแม่เยี่ยมจริงนะครับผมแม่สวยๆครับผมดอกนี้สามพันข้าวนะครับผม สวยงามฮะไปกันต่อครับผมมาสมายท้ายเลยนะครับผมแม่คิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะครับผมได้มาทั้งหมด 5 2พ2นะครับผมกับไม้นี้นะฮะกับเบ็ดเท่าไหร่วะจำไม่ได้ละเบ็ดเท่าไหร่วะเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บนึงนะครับเบ็ด30นะครับผม เออไปครับผมต่อครับผมอ่ะเบ็ด30นี่แหละเล่นเบ็ด30นี่แหละกำลังสวย เออมะนาวมาสวยงามฮะอืมนวดจะไหลซะหน่อยนะครับผมไปครับผม 10หมุนนะฮะเหมือนเช่นเคยนะครับผม ไปกันเออเคกับสิบเข้ามาครับผมเอ้ยมะม่วง อืมมะม่วงไม่ลงเลยหาดอกม่วงเข้ามาต่อครับผม แล้วไงแล้วยังไงเออเคเข้ามาครับผมแล้วไหลเป็นสิบเข้าไปต่อ แล้วมาเจมาไหมไม่มานะฮะเออไปครับผมมา เจเข้ามาสวยงามฮะแล้วไหลเป็นเออชมพู่ครับผมขอเป็นคิวคิวคิวโอ้โหถ้าเป็นคิวยังมีลุ้นได้เป็นไหลต่ออยู่นะ แหมไปครับผม อยู่ที่สามหมดนะฮะอ่าเคเข้ามาครับผม แล้วเป็นยังไงอือหือเออ ดอกหัวมาอีกแล้วนะครับผม แล้วยังไงต่อมาอีกไหมอืมมะนาวมาสวยงามฮะแล้วได้เอเข้าไปท่านผมสวยครับผม แล้วไหลเป็นคิวเข้าไปฮะ จังหวะนี้ เออวายมาสามตัวครับผมสวยงามฮะโอ้ยชมพู่เข้าไปอีกแล้ว แล้วยังไงต่ออืมมะม่วงก็มาว่ะเดี๋ยวเป็นวายครับผม เจกับเคเข้าไปอีกนะฮะแล้วหลายเป็นสิบกับชมพู่เข้ามานะครับผม แล้วยังไงเจกับดอกม่วงเข้ามาครับผมปลาหมึกขอหมึกหมึกไม่ลงว่ะ แม่ขอกินหมึกหน่อยก็ไม่ได้นะครับผมไปกันต่อครับผมไม้สไตายนะครับผมเออปลายขยับเบ็ดบ้างดีกว่านะครับเบ็ดห้าสิบไปเลยดีกว่านะครับผม มา ยังไงว้าวว้าวไปอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเข้าหน่อยดิเข้าหน่อย เข้าหน่อยดิลูกพี่ เออเคมาสวยงามแหมเบ็ดห้าสิบนี้สิบนี้แหมมันได้ปะมันคิดว่า อุ้ยได้ ได้ อย่างเงี้ย เรียกว่าได้เลยแหละ เรียกว่าได้เลยแหละ มาดิครับ โอ้ยขอสิบหน่อยได้ไหมขอสิบมา เออวายสามแถวอะครับ ดอกนี้ไหลไปยาวๆ นะครับผม อืไปครับผม ไหลไปฮะ อย่าไปหยุดนะครับผม โอ้โหอย่างสวยฮะบันเจ็ดไปแล้วนะครับผมโอ้โหสวยงามกระไรนอกครั้งนี้วายกระเจมาครับผม อือ เยี่ยมจริงนะครับผมโคตรสวยครับผมดอกนี้ได้มาทั้งหมด12,377นะครับผมโอ้โหไหลแค่ไม้เดียวโคตรสุดอะครับผม แหมเอมาสวยงามฮะ แล้วไหลเป็นเคครับผมเปลี่ยนเป็นวายครับผม แล้วยังไงเออคิวกับอันนี้ผักมานะครับผมมาต่อครับผมโอ้โหมาทั้งตัวนะครับผมมาอะไรบ้างก็ไม่รู้นะฮะผักกับเคเข้าไปต่อนะฮะแล้วยังไงอะเออใจกับผักก็ไปอีกแล้วยังมะม่วงอื อยากได้มะม่วงอยากได้มะม่วงอ่ะนี่มะม่วงก็ล่วงได้นะ บอกก่อนไปครับผมขยับเบ็ดหน่อยนะครับผม เออ มาดีดอกม่วงกับผักมาสวยงามนะฮะเออไปต่อครับผมวายมาครับผมเออ ไปครับผมไหลไปยาวๆครับผมอ่าคิวเข้าไปอีกแล้วนะฮะไปกันต่อครับผมเออมะนาวมามะนาวมา แล้วยังไง อืมไม่เข้าอีก แหมเออมาครับผม ขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยมาสิมาเต็มแผงเออไม่ต้องอย่างนี้สวยงามฮะจังหวะนี้ว่าไงวะ ซื้ออะไรดีปะซื้อดีสักหน่อยไหมแมเดี๋ยวขอรุ้นกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันอืมไปกันต่อครับผมมามาไม่มายังไม่มา ยังไม่มามาหน่อยดีโอ้โหเอ้เคมาสวยงามครับผม แล้วเป็นอะไรไหมไม่มองเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเริ่มเริ่มจะไม่มาแล้วเริ่มจะเอาคืนแล้วแหละดูจากทรง แหมไม่ไหวแล้วนะเออ KQ 10 มาครับผม10มากับ Y มาโอ้โหเปลี่ยนเป็น Y ครับผมแล้วไหลเป็น Q กับ J เข้ามาสวยๆครับผม แล้วได้อะไรต่อเสียดาย Y ว่ะแหมอย่าเก็บ Y ไว้ได้ปะ KR สวยงามฮะตายครับผมจังหวะนี้กดซื้อไปเลยนะครับผม7,500ไปดีครับ ม่ไปครับผมสแกตเตอร์5ตัวครับผม14หมุนต่อนี้ รู้เรื่องบอกเลย ไปครับผม14หมุนนะฮะมามาไหมมาไหมมาอะไรหน่อยไหมไปฮะอีก11หมุนนะครับผม เออเคกับเจมาสวยงามครับผมได้10เข้าไปต่อนะฮะ แล้วไหลเป็นอะไรต่อโอ้โหเออเคมาสวยงาม เริ่มปานเหงื่อปานเหงื่อแล้วนะโอ้โหโอ้โหเข้าแค่ตัวเดียวตายแล้วมะนาวมา เออพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับผมแหมเอออย่างนั้นก็ขอให้ขยับมาหน่อยนิดนึงก็ยังดีนะครับผมไปกันต่อครับผมอยู่ที่หกหมุนนะฮะมาแล้วยังไงเจเอ้ยคิวกับมะนาวเจขอเจขอเจเออมันต้องอย่างนี้สวยงามฮะและไหลเป็นเอวายสามตัวครับผมของเทงนะฮะไม่ปิงนังนะฮะ ไปกันยาวๆครับผม โอ้โหรู้เรื่องโอ้โหมะนาวเอ้ไม่ใช่ดิชมพู่กับเฮ้ยไม่ใช่ดิมะม่วงกับเจสิวะเอ้โอ้โหไม่ดีหมื่นแปดนะครับผมดอกนี้สวยงามจริงๆโอ้โหไปต่อครับผมอยู่ห้าหมุนนะครับผมแม่กำไรเน้นๆนะฮะกำไรเน้นๆเคเข้ามาครับผมไอ้ยังไงเจมาขอปลาหมึกนะหมึกหมึกโอ้โหอยากกินหมึกจังเลยหมึกไม่ให้วะแม่ น้ีอีก2,007นะครับผมเอ้ย อีก3มหมุนนะครับผม ขอแถมมาหน่อยมาไหนๆ ก็ไหนๆแล้วแถมมาอีกหน่อยนึงนะเออเคมา ขอไอเอ เอโแหมแถมมาอีกพันฮะไม้สุดท้ายแล้ว ขออีกนิดนึง2 0 0 5ไปทวนๆโอ้โหนึกว่าจะได้ทุนทวนนะครับผมแหมได้มาทั้งหมด 24,740 นะครับ ผม ดอกนี้ โอ้โหยังจำจริงๆ